ยกตัวอย่างอย่างหนึ่งในในยุโรปเนี่ยนะครับก็จะมีบริษัทหลายบริษัทสามสี่บริษัทเนี่ยนะครับ ที่ทำกิจการโทรคมนาคมแต่ละบริษัทเนี่ยแตกเป็นบริษัทลูกอีกรับริษัทลูกก็ต้องไปแข่งกับบริษัทแม่เพื่อเลี้ยงตัวเองเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการแข่งกันตลอดเวลาะประชาชนก็จะได้ประโยชน์จากการแข่งขันกันตรงนี้มากขึ้นเช่น เราใช้กล่องอินเทอร์เน็ตบ็อกซ์เนี่ยนะครับของค่านี้ยครบกำหนดระยะเวลาของสัญญาแล้วพอไปเปลี่ยนปุ๊บ เราก็เทียบแล้วมีอยู่เจ็ดแปดยี่ห้อเลยนะครับที่จะเปลี่ยนจุดอับยี่ห้อนี้เนี่ยมีจุดฮอตสปอตเนี่ยเยอะที่สุดเลย ใช้นี่ดีกว่า ราคาสูงหน่อยบางคนชอบแบบคอนเน็กตลอดเวลาบางคนบอกงบประมาณน้อยไม่คอนเน็กตลอดเวลาก็มีลักษณะว่าเอาโอเคเอาราคาที่ดรอปลงมาฮอตสปอตน้อยลงหน่อยหนึ่งคือตรงเนี้ยในต่างประเทศยุโรปเนี่ยนะฮะมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่มันเปิดแบบเสรีที่ให้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกผู้ให้บริการเนี่ยเยอะะนะฮะ แม้ว่าเราจะมีการปรับปฏิรูปมาเรื่อยๆ ถึงสามช่วงเวลาด้วยกัน ก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ดีขึ้นแต่ก็จะยังคงมีเรื่องของกฎกติกาในเรื่องการแข่งขัน ใช่ครับ อาจจะด้วยข้อจำกัดของตัวผู้ประกอบการของเราที่ยังยังมีน้อยรายในะคะการมี 3 รายหรือ 4 รายที่เป็นผู้เล่นก็ยังถือว่าน้อยรายอยู่ในตะคะคือเมื่อสักปีสองปีที่แล้วเนี่ยครับเราเห็นว่าจะมีบริษัทหน้าใหม่เข้ามาไปประมูล ค่ะ นะครับ แต่สุดท้ายเนี่ยพอประมูล ไปได้แล้วเนี่ยนะครับชนะท่านประมูลแล้วเขาก็ไม่ไม่มาเซ็นสัญญา เพราะว่ามาคำนวณมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วทางธุรกิจแล้วเนี่ยไม่คุ้มทุนทุนดังนั้นตรงนี้มันเป็นจุดจุดที่สมดุลต้องหาจุดสมดุลกัน ระหว่างนโยบายของรัฐที่จะเอาคลื่นเนี่ยออกมาแสวงหาประโยชน์เอาเงินเข้ารัฐถูกไหมฮะกับความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจเพราะว่าอย่างอย่างสามค่ายใหญ่เนี่ยก็ไม่กล้าที่จะลงมาเล่นตรงนี้คำนวณบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยไม่คุ้มที่จะเล่นค่ายน้องใหม่มา ก็ไม่คุ้มที่จะเล่นจึงยอมเสียเงินค่าซองแล้วเรียกกันเป็นภาษาทางที่เราเปิดซองไปแล้วค่ะค่าประกันเงินประกันซองใช่ค่ะนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่นโยบายภาครัฐเนี่ยอาจจะต้องกลับมาทบทวนกันใหม่ว่า การแสวงหาประโยชน์โดยใช้คลื่นเนี่ยนะครับมันมันมีความเหมาะสมแค่ไหน เพราะถ้าถ้าราคาต่ำไป มันก็รัฐก็จะได้อะไรน้อยถูกครับแล้วก็จะกลายเป็นหน้าเดิมๆ เนี่ยเข้ามา คือมันเกิดการกีดกัน ผู้ประกอบการรายใหม่เกิดขึ้นซึ่งตรงนี้กฎหมายแข่งขันทางการค้าของเราก็อาจจะต้องมีการทำงานให้ให้ละเอียดมากขึ้นใช่ไหมคะ เพราะว่าการการกิจการมันมีทั้งในเชิงของพฤติกรรม และในเชิงโครงสร้างนะคะ บางทีเนี่ยมันมีลักษณะของการไปควบรวมกิจการนะครับ และมีก่อให้เกิดลักษณะของการผูกขาดนะครับ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยต่อให้เราใช้พรบข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับดูสัดส่วนผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทเนี่ย มันไขว้กันไปไขว้กันมาทั้งหมดนะฮะดังนั้นเนี่ยประชาชนอย่างเราเนี่ยก็บางทีอาจจะไม่รู้อาจจะเห็นแค่ตัวเลข ซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าบริษัทนี้เนี่ยมันจริงๆ มันคือใครหรือมันเป็นนอมินีหรือไม่นะครับตรงนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกับคณะกรรมการตามกฎหมายแข่งขันทางการค้า ที่ต้องดูว่ามันมีการควบรวมกิจการหรือมีลักษณะของการทำให้มีการลดการแข่งขันอย่างเป็นจริงไม่ก็ทั้งหมดนี้นะคะ เป็นนโยบายกฎหมาย แล้วก็รูปแบบขององค์กรกำกับดูแลที่เราได้มีการปฏิรูปขนาดใหญ่ ในบริการกิจการโทรคมนาคม นับจากปี2540 นะคะแล้วก็มีการปฏิรูปอีกเล็กน้อยในปี 2550 และวันนี้ในการปฏิรูปทั้งประเด็นเรื่องการจัดสรรทรัพยากรขึ้น ในเรื่องขององค์กรสืบเนื่องมาจนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปี2560 นะคะแต่ยังมีอีกหลาย ๆ ประเด็นที่เราคงต้องศึกษาเพิ่มเติมนะคะโดยเฉพาะเรื่องกฎเกณฑ์การแข่งขันที่ให้เกิดความ เป็นธรรมแล้วก็ให้มีผู้เข้ามาร่วมอยู่ในเอกชนได้มีโอกาสเข้ามาร่วมอยู่ในในโครงสร้างของตลาดมากขึ้นนะคะ อย่าลืมอ่านเอกสารประกอบการบรรยายประกอบนะคะ วันนี้ต้องขออนุญาตขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรยอดพลเทพสิทธาที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะ ขอบคุณค่ะ